ไท้กับกัฟเหรอครับเย่เรื่องอะไรดีนะมาเรื่องน้องกัฟแล้วกันเพราะว่าไทยก็คือคนที่แบบชอบพูดจาไม่อดีเท่าไหร่เราทำงานร่วมกับกัฟเป็นไงบ้างคะ ก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็เหมือนเราก็ค่อนข้างเข้ากันได้ด้วยดี ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าค่อนข้างเรียกว่าเข้ากันได้ดีเลยครับผมแล้วก็สามารถทำให้งานเนี่ยไปราบรื่น แล้วก็เหมือนได้ช่วยๆกันพัฒนาตัวเองนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับไหมคะก็ ว่าสู้ๆนะครับในอนาคตก็ มีโอกาสก็อยด้ายกันไปนานๆนะครับ